ามารถติดตามช่องเซล่าใหม่ซินได้ตามนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ